พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดอบรมวิทยาการคำนวณสำหรับครู ความรู้พื้นฐาน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมครู ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้สู่เด็กผ่านกิจกรรมง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา าสยามบรมราชกุมารี สวทช ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 องค์กรหลักของโครงการนี้จึงจัดกิจกรรม อบรมครู หลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง วิทยาการคำนวณ เป็นหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมสอน ให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกกันว่าอันปลักโดยเมื่อจบการอบรมแล้ว ครู สามารถกลับไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ ที่โรงเรียน เรียนได้ต่อไปส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านวทน โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000